ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน มีซาวพลัส ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างน้ำนมในสุกร หนึ่งในปัญหาสำคัญของการเลี้ยงสุกรคือ ลูกสุกรมีอัตราการป่วยและตายก่อนยานมสูงนะครับ สาเหตุคือ แม่สุกรหลังคลอด กินอาหารได้น้อยลงค่ะ เลยสร้างน้ำนมไม่พอต่อการเลี้ยงลูก แต่ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระตุ้น ให้แม่สุกรกินอาหารได้มากขึ้น สร้างน้ำนมได้เยอะขึ้นแล้วนะคะ ศูนย์วิจัยและพัฒนา VRI หรือ w e t Product Research and Innovation Center พัฒนา b s o u n Plus ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นการกินอาหารและการสร้างน้ำนมของแม่สุกรให้เพิ่มขึ้น นอกจากจะช่วยให้แม่สุกร ผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อการเลี้ยงลูกแล้ว น้ำนมที่ได้ยังมีสารอาหารพลังงานและภูมิคุ้มกันที่ดีอีกด้วยลูกสุกรช่วงก่อนยานม จึงมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสุขภาพแข็งแรงอัตราการป่วยและตายลดลง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อรักษาโรคของสุกร มีผลกำไรเพิ่มขึ้นผลิต ตภัณฑ์ B ีซาวพ Plus ได้รับรางวัล1เหรียญทองจากงาน s e น u l i อ t e เ n a t นแนลอินเวนชั่นแฟร์2016ประเทศเกาหลีใต้และ 1เหรียญเงิน จากงาน 45th International Exhibition of Invention of Geneva สวิตเซอร์แลนด์2017สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000